นี้ทำว้อบันเทิง เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะเด็กกราบสวัสดีครับ ทุกท่านวันนี้ก็มาอยู่กับพี่เสือสล็อตเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เรามาเล่นเกมสล็อตกันในค่ายพีจีนะครับเรามาเล่นเกม t e a s e r of a t t a c นะครับ มีทุนอยู่1,040บาทนะครับ เบ็ดเบ็ดขั้นต่ำ40พอวันนี้ ไปเลยครับ อุ่นเปิดมาให้นะครับ60บาท ต่อมาไหมแปดบาทหกสิบแปดบาทเองร้อยยี่สิบ ชอบเกมพีจีมันแตกเดงจริงค่ายนี้ มาครับแปดบาท วันนี้เข้าอยากเข้าสแคตเตอร์อยากเข้าสแคตเตอร์ จะให้ไหมอ่ะอืมเค ลงครับยี่สิบแปดบาท มามา อย่าหยุดแค่นี้ อย่าหยุดแค่นี้อไม่มาเลย อืม อืมอยากได้แบบจุกจุกอะครับอยากได้แบบจุกจุกเลย ตกมา36บาทครับ อืม มีลุ้น มีลุ้น มาไหมแฟคเตอร์ไม่มา ไม่ค่อยมาเลยโอเค มาครับ สิบลงต่อครับคิดว่าจะไหลเรื่อย ไม่มาเลยเหลือสี่ร้อยแล้วเนี่ยทุนพันหนึ่งผมแนมร้อยเก้าสิบสองบาทครับอืมอืมไม่มาเลยขอหน่อยนะเคมาครับเคมา ิวมาครับอยากได้เยอะๆอ่ะขอแบบเยอะๆได้ไหมเจมาครับปั๊บปั๊บ ไม่ให้เหลือสองร้อยแล้วนะคิวมาครับหกบาทเหลือร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเอง เด้งมาเจ็ดร้อยยี่สิบเด้งคืนมาครับมันเด้งคืนมาหอกจะเยอะเอาสิบมาครับ ชิวมาต่อไงโอ้โหมาเรื่อยๆเลยคราวนี้แม่โอ้สองร้อยสี่สิบบาทนะลงอีกแล้วยี่สิบบาท มาต่อผูกไม่ลงไม่มาให้ถ้าใครชอบเล่นเกมค่าพีซีคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับ ไม่มาให้ผมเลยอ่ะ าให้เลยคราวนี้ ลงมาทีละนิดทีละนิดเอง ผมละเสียดาย จริงๆเลย ตุนหนึ่งพันบาทเหลือสี่ร้อยแล้วทาดีๆส จะหมดจริงเหรอ อุ้ยเขาไม่ให้เราหมดเขาให้เราต่อเรื่อยๆลงยากนะเนี่พูดถึงวันนี้มัน แต่ยาก แต่ให้หรือเปล่าไม่รู้เลยเหลือร้อยห้าสิบเองอืมมันน่าลงมากเลยเมื่อกี้ ดแล้วอ่ะโอ้โหเหลือห้าสิบทีสุดท้าย ช่วยชีวิตไหม มาไหม ช่วยชีวิตไหม ช่วยชีวิตโอครับทุกคนแหมเข้าฟิลิปปินเฉยเลย ไปครับลงมาคูณสองคูณสี่คูณสี่มาไหมลงมา มาครับคูณสี่ต่อไหมคูณแปดมาต่อคูณแปดมาต่อคูณสิบมาต่อยคูณสิบสองสิบสองได้มาเท่าไหร่หนึ่งพันหกสิบสี่บาทครับ What the นี่เจ๋งเลยมันช่วยชีวิตผมเลยเนี่ย เกือบหมดแล้วไปครับคนสิบสี่ต่อเรื่อยๆเลยันสิบแปด ดูตอนนี้มันคูณยี่สิบมันได้แล้วไหมโอ้ได้มาอีกพันแปดร้อยครับ ถึงพันแปดร้อยแปดบาท ต่อคูณยี่สิบมาต่อ ต่ออีก ได้มาอีกแปดร้อยสามสิบสองบาทครับคูณยี่สิบสี่มาไหมมา ยังให้อยู่ยังให้อยู่คูณยี่สิบหกไม่มา ยี่สิบหกยังมาอยู่เดนสุดท้ายมาไหม ยังมา มาอีกไหมมาอีกไหม ไม่มา มีสปินเราได้เท่าไหร่เราจะดูกันนะครับ โอ้สี่พันสองร้อยหกสิบสี่บาทอ๋อครับ เราได้กำไรแล้ว ใครชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กด subscribe ช่องพิเสือสลอตด้วยนะครับ ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ สวัสดีครับนี่เสือแตยัซ้อน